สวัสดีค่ะสำหรับบทเรียนเรื่อง การประยุกต์ใช้โปรแกรม p กเ c อร์ในกระบวนการประเมินผลผู้เรียน ซึ่งเป็นการนำโปรแกรม p กเ c อร์ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการประเมินผลการเรียนรู้ เป็นการสร้างการเรียนรู้ที่สนุกสนานผ่านข้อคำถาม ในบทนี้ท่านจะได้ทำความรู้จักกับโปรแกรม p กเ c อร์ได้เรียนรู้ประโยชน์ ข้อจำกัด และขั้นตอนการใช้งาน จากนั้นท่านจะได้เรียนรู้ การลงทะเบียนเข้าใช้งานโปรแกรม Plicker การสร้างห้องเรียนและการจัดการห้องเรียนด้วยโปรแกรม Plicker การสร้างแบบทดสอบแบบเลือกตอบหรือควิสการดาวน์โหลด Plicker Card เพื่อใช้เป็นการ ตอบคำถามของผู้เรียน วิธีการเล่นแบบทดสอบ และการดูรายงานสรุปผลข้อมูลผู้เรียน ว่าใครทำคะแนนได้เป็นอย่างไร ข้อคำถามใดที่มีผู้เรียนตอบถูก หรือผิดคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ เรามาเริ่มเรียนรู้ในวิดีโอถัดไปกันเลยนะคะ สวัสดีค่ะ